อัติโลเกสิลกุโนสัจจังโสจยนุทยังเตนะสัจเจนะกาหามีสัจจกิริยมนุตรังอาวัจิตวาธรรมบรังสริตวาบุพเกสิเนสัจจบาลามวัสยาสัจจกิริยมังกาสหัง สันติปะคาปัตนาสันติปาดาวัญจนา มาตาปิตาจะนิคันดาญาตเวนะปฏิกมาสามสัจเจกเตัยหังมหาปัจจริโตสิกีวาเจสิโสรสะกริสามีอุดกังปัตวายทาสิกีสัจเจนะเมสโมนาทิเอสามมสัจจปารมีติ